ศึกษาก็มามายจบมสามมสองมจากโรงเรียนรัศดาาวิชานักโทษชายเด็กข้าบ้านเดกรกกันวิทย์ลังชา xa tổ hoa mãi trồng màu sao vào gió nó chả đồng yên đã xem đàn đi trả mắt hố trả đi khám bạn đi cam đần đi lang chân mày cũng được màn bỏ phải lung đại hương khắp lâu ngàn đơn đàn กี่คนลองกี่พวกกี่คนลองกี่ดวงกี่คนยังไงบอกกี่คนในคนนั้นกี่คนคนใจกี่คนแล้วแฟองปิดหอมแล้วแฟนน้อชอบยกเงินที่บ้านเอาไล้วแฟนน้องดีมาเลยต้องเป็นคตายหือเป็นา